ำหรับประโยค先生您打算什么时候离开普吉แปลว่าคุณจะเดินทางออกจากภูเก็ตวันที่เท่าไหร่คำว่า先生แปลว่าคุณผู้ชายหรือคุณคะ คำว่า你แปลว่าคุณ คำว่า打算แปลว่าเตรียมตัว คำว่า什么แปลว่าอะไรคำว่า时候คำว่า ีายแปลว่าไปจากหรือออกจากคำว่าูชีแปลว่าภูเก็ต